การกำหนดกลิดไกด์ ไกด์ คือ เส้นไกด์ เป็นเส้นที่มีไว้สำหรับบอกแนว เป็นเส้นที่ใช้ช่วยในการจัดหน้ากระดาษ หรือช่วยวางตำแหน่งของรูปร่าง เมื่อสั่งพิมพ์ เส้นไกด์จะไม่ติดไปด้วย การสร้างเส้นไกด์ในโปรแกรม Inkscape ให้เราคลิกเมาส์ค้างที่บริเวณไม้บรรทัด จากนั้นลากเส้นไกด์มาวางยังตำแหน่งที่เราต้องการ การปรับแต่งเส้นไกด์ ให้เราใช้เมาส์จับที่ห่วงเล็กๆ บนเส้นไกด์ หรือบนเส้นไกด์โดยตรงเพื่อย้ายตำแหน่ง หากต้องการปรับอย่างละเอียด ให้เราดับเบิลคลิกที่เส้นไกด์ จะปรากฏหน้าต่างไกด์ไลน์ เราสามารถย้ายตำแหน่ง ลบเส้นไกด์ หรือหมุนเส้นไกด์โดยการกรอกตัวเลขได้ที่หน้าต่างนี้ เส้นไกด์จะมีพิกัด x หรือเส้นไกด์แนวตั้ง และพิกัด y เส้นไกด์แนวนอน หากต้องการวางเส้นไกด์ ให้ได้ตำแหน่งแน่นอน ให้ใส่ตัวเลขที่ช่อง x และช่อง y หากต้องการหมุนไกด์ให้ใส่มุมได้ที่ช่อง angles หรือ degrees กล่องตัวเลือก relative change ใช้ในกรณีที่ต้องการขยับเส้นไกด์ไปจากตำแหน่งเดิม ค่าที่กรอกในช่อง x และช่อง y และช่อง angle จะเป็นระยะในแกน x และ y หรือ มุมที่ต้องการจะขยับเส้นไกด์ไปจากเดิมนั่นเอง การซ่อน และการแสดงเส้นไกด์ให้เราไปที่ View Guide หรือกด Shift Backspace การลบเส้นไกด์ให้นำเมาส์ไปชี้ที่เส้นไกด์แล้วกดปุ่ม Delete หรือหลากเส้นไกด์กลับไปยังไม้บรรทัดกริดกริดคือเส้นหรือจุดที่เรียงกันเป็นแนวตาราง มีไว้เพื่อช่วยในการจัดหน้ากระดาษ หรือช่วยวางตำแหน่งของรูปร่าง เมื่อเราสั่งพิมพ์เส้นกริดจะไม่ติดไปด้วย กริดมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ แบบตารางสี่เหลี่ยม และแบบตารางสามเหลี่ยม การสร้างเส้นกริดเปิดหน้าต่าง Document Property ไปที่ไฟล์ Document Properties หรือกดคีย์ลัด Shift Ctrl D ที่แท็บกริดช่อง Creation ให้เราเลือกประเภทกริดที่ต้องการทดลองเลือกเป็นแบบ Rectangular Grid หรือกริดเป็นตารางสี่เหลี่ยม เราก็จะได้กริดรูปตารางสี่เหลี่ยม หากเราทดสอบเป็นรูปตารางสามเหลี่ยม e x o n o m e t r i c Grid เราก็จะได้ตารางรูปสามเหลี่ยม คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏแถบกริดที่สร้างกำหนดรายละเอียดของกริดการซ่อนและแสดงกริดให้เราไปที่วิวเช็คเครื่องหมายตรงหน้ากริด การลบกลิดเปิดหน้าต่าง Document Properties ไปที่ไฟล์ Document Properties ที่แท็บกลิดกรอบ Define Grid ให้คลิกที่แท็บกลิดเพื่อเลือกกลิดที่จะลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove เพื่อลบกลิดเส้นไกด์และกลิด เป็นเส้นที่มีประโยชน์มากสำหรับการออกแบบ เพราะเป็นเส้นที่คอยกำกับให้งานออกแบบของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และยังสัมพันธ์กับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ที่เราเลือกอีกด้วย ตัวอย่างการใช้ไกด์กริดในการออกแบบมีดังนี้ 1. การใช้กริดสำหรับการออกแบบอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่ใช้กับงานพิมพ์ และการออกแบบหน้าจอ 2. การใช้กริดกำกับรูปแบบการออกแบบที่ได้เลือกไว้ อาทิเช่น เราเลือกรูปแบบแบบกด3ส่วน rule of third หรือรูปแบบของสัดส่วนทอง golden ratio รูปแบบของคอลัมน์ และรูปแบบแบบเส้น 3. การใช้เส้นกริดกำกับรูปแบบ การออกแบบในทิศทางอิสระก็สามารถทำได้